เรื่องเปรตกินลูกตนเอง คราวละห้าคน อันคนชั่ว ทำความชั่วทางวาจา อันนำพาให้ประสบพบทุกเข็น หิวกระหาย เราร้อนทุกเช้าเย็น ย่อมลำเค็นเพราะผลกรรมที่ตนทำเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน วันนี้จะได้นำ เรื่องปัญจอุตตะขาธิกเปต ว่าด้วยบุพกรรม ของนางเปรตกินลูกตนข่าวละห้าคน อันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องเกิดมาเป็นเปรตกินลูกตนเอง จะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ให้ระมัดระวังมิให้ทำกรรมชั่ว เรื่องปัญจปุตตะขาติกเปตมีปรากฏในอัตถกถาคุตกานิกาย เปตวัตถุปฐมวัคมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่า สมัยหนึ่ง มีพระเถระแปดรูปอยู่จำพรรษาในชนบทแห่งหนึ่ง พอออกพรรษาแล้ว มีความประสงค์จะเฝ้าพระบรมศาสดา จึงพากันออกเดินทาง มุ่งมายังกรุงสาวัตถี อันเป็นที่พำนักจำพรรษาของพระบรมศาสดา พากันแวะพัก ณชายป่า อันอุดมสมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำท่า ไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทันใดนั่นเอง นางเปรตตนหนึ่ง ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระเถระเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยรูปร่างหน้าตาอันน่าเกลียดน่ากลัวพิลึก เนื้อตัวเปื่อยเปล่า ไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างกายแม้สักชิ้น พร้อมกับส่งเสียง ร้องโหยหวน อันน่าสยดสยองยิ่งนัก ส่งกลิ่นเหม็น เน่าฟุ้งขจรกระจายไปทั่ว จนไม่อาจจะทนอยู่ได้ ในเนื้อตัวมีแมลงจับตอมอยู่เป็นกลุ่มๆน่าสยิวยิ่งนัก ด้วยความสังเวชสลดหดหูใจ พระมหาเถระในสงฆ์จึงได้ซักถามนางเปรตนั้นว่า เจ้าผู้เปื่อยกายหล่อนจน มีรูปพันธ์สันฐานขี้ริ้วขี้เรน่าเกลียดเหลือเกิน แถมส่งกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศ เหมือนกับซากศพ แมลงวันก็จับกันเป็นกลุ่มๆก้อนๆ จ้าเป็นใครกัน มายืนอยู่ทำไมในที่นี้ ท่านเจ้าขา โอ้ย นางเปรตนั้นร้องโหยหวนชวนให้คนลุกคนพอง เพื่อเตือนสติให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความสลดสังเวชใจจึงพูดว่า ท่านเจ้าขา โอ้ย ดิฉันเป็นเปรต มาสู่ทุกติเกิดในยมโรค ได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกิน เพราะกระทำกรรมชั่วไว้ พอดับชีพลาลับจากโลกนี้แล้ว จึงมายังเปตโลก ตอนเช้า ดิฉันคลอดบุตรห้าคน เวลาเย็นอีกห้าคน แล้วกินลูกเหล่านั้นทั้งหมด ถึงลูกสิบคนนั้น ก็ไม่เพียงพอเพื่อบรรเทาความหิวกระหาย เราร้อนทุรนทุรายของดิฉันลงได้ หัวใจของดิฉัน ถูกความเร่าร้อนหมกมุ่น กระวนกระวายบีบคั้นเหลือเกิน เพราะความหิวแผดเผาด้วยไฟในท้อง ไม่ได้ดื่มน้ำที่ควรดื่ม โอ้ยพระคุณเจ้า จงดูดิฉันเอาเถิดเจ้าข้าผู้กำลังประสบความวอดวายเช่นนี้ โอ้ยทรมานเหลือเกิน พระเถระเจ้า ฟังเช่นนั้น จึงถามถึง กรรมที่นางเปรตนั้นกระทำไว้ว่า เมื่อก่อน เธอทำความชั่วทางกาย วาจา และใจอะไรไว้ เธอกินเนื้อบุตรของตน เพราะวิบากกรรมอะไร ลำดับนั้น นางเปรตนั้นจึงประกาศกรรมที่ตนทำพร้อมกับร้องโหยหวนชวนคนลุกว่า ท่านเจ้าข้าทรมานเหลือเกิน เจ้าข้า ครั้งก่อน ดิฉัน เป็นภรรยาของกุดุมพีคนหนึ่ง ในหมู่บ้านแห่งนี้แหละ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีนัก แต่เป็นหญิงหมัน ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ พวกญาติพี่น้องของสามีดิฉัน ปรึกษาหารือกัน เพราะเกรงว่าจะไม่มีทายาทสืบสกุล และกลัวว่า ทรัพย์สินเงินทองเรือกสวนไร่นาทั้งหมดจะพินาศไปเพราะไม่มีบุตรรับช่วงต่อพากันพูดกับสามีดิฉันว่า เจ้ากับภรรยาอยู่กินกันมานานโขแล้ว ยังไม่มีลูกสืบสกุล ภรรยาเจ้าคงเป็นหมันแน่นอน พวกเราจะสู่ขอหญิงสาวคนอื่น มาให้เป็นอนุปรยาของเจ้า เพราะความรักสิเนหา การยกย่องให้เกียรติดิฉัน เขาจึงไม่ตกลง ไม่ยอมมีอนุปรยาเลย พอดิฉันทราบเรื่องนั้น จึงพูดกับเขาว่า พี่ ฉันเป็นหมันไม่สามารถมีลูกให้กับพี่ได้ พี่ควรขอผู้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาอีกคน เสื้อสายวงสกุลของพี่จะไม่ขาดศูนย์เขาถูกดิฉันรบเรา พูดเกลี้ยกล่อมอยู่บ่อยๆ จึงยอมแต่งกับผู้หญิงอีกคน ต่อมา เมียน้อยของสามีดิฉัน ได้ตั้งครรภ์ขึ้น ความทุกข์ระทมใจ จึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันเหลือเกิน เพราะกลัวว่า สามีจะปันใจให้กับเมียน้อย จะให้ความสำคัญแก่เมียน้อยมากกว่าดิฉัน จะใช้ดิฉันเหมือนกับนางทาสดิฉันยอมไม่ได้ จึงเกิดความลิษยาขึ้น มีความคิดชั่วช้าว่านางคนนี้คลอดบุตรแล้วจะเป็นใหญ่ในเรือน จึงหาช่องทางทำให้หล่อนแท้งลูก จึงสมคบคิดกับนางปริภาชิกาคนหนึ่งทำให้หล่อนแท้งลูก นางเมียน้อยนั้น เมื่อแท้งลูกแล้ว ก็ได้แจ้งให้มารดาของตนทราบ มารดาของนางจึงแจ้งข่าวการแท้งลูกของลูกสาวกับพวกญาติของตนเหล่าญาติพี่น้องของนางจึงพากันมาต่อว่าดิฉันว่าเป็นคนทำให้ญาติเขาแท้งลูกท่านเจ้าขาโอ้ยดิฉันไม่ยอมรับว่าตนทำจึงสบทสาบานกล่าวเท็จว่าถ้าดิฉันทำให้หล่อนแท้งลูกขอให้ฉันตายไปสู่ทุกติ ถูกความหิวกระหายครอบงำขอให้คลอดบุตรทั้งเวลาเย็น เวลาเช้าครั้งละห้าคน แล้วกินเสีย ก็ยังไม่รู้จักอิ่ม ขอให้ฉันมีกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ตลอดเวลา ถูกมแมลงวันไต่ตอมอยู่ทั่วร่างกาย ต่อมาไม่นานนัก ดิฉันก็ตายแล้วมาบังเกิดเป็นนางเปรตมีรูปร่างขี้เรอยู่ไม่ไกลจากบ้านนั้นนั่นแหละ ท่านเจ้าขา ฮ้ยนางเปรตนั้น พูดพร้อมโอดครวญว่า เมื่อก่อนหญิงร่วมผัวของดิฉันตั้งคันดิฉันคิดชั่วต่อเขา มีจิตคิดประทุษร้าย ได้กระทำให้หล่อนแท้งลูก หล่อนตั้งคันเพียงสองเดือนเท่านั้น ก็ไหลออกเป็นโลหิต ต่อมาแม่ของหล่อนโกรธดิฉันจึงชวนพวกญาติมาประชุมซักถาม ให้ดิฉันทำการสบทสาบานและขู่เข็นให้ดิฉันกลัว ดิฉันนั้นได้กล่าวคำสบทสาบานและมุสาวาทอย่างร้ายกาจว่า ถ้าดิฉันได้ทำความชั่วจริง ๆ ขอให้ดิฉันได้กินเฉพาะเนื้อลูกตนเองเท่านั้นเถิดโอ้ยทรมานเหลือเกินท่านเจ้าค่ะ ดิฉันมีร่างกายอาไปด้วยน้ำหนองและน้ำเลือด ที่แตกไหลออกอยู่เป็นนิด เขียวกินลูกของตนเอง เพราะวิบากแห่งกรรม คือการทำให้เขาแทงลูก และการพูดมุสาวาททั้งสองนั้น นางเปรตนั้น ครั้นประกาศวิบากแห่งกรรม ที่ตนได้กระทำไว้แล้ว จึงได้กล่าวกับพระเถระเจ้าทั้งหลายอีกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย โอ้ยดิฉันเป็นภรรยาของกุดุมพีชื่อโน้นในบ้านนี้เอง มีความริษยาเป็นเจ้าเรือน กระทำกรรมชั่วไว้ จึงได้มาบังเกิดในกำเนิดเปรตแบบนี้ ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายโอ้ยขอได้เมตตาโปรดในฉันด้วยเถิดเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้า ได้พากันไปยังเรือนของสามีดิฉันด้วยเถิด เขาจะถวายทานแก่พระคุณเจ้าทั้งหลาย ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย เตือนให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานนผลนั้น ให้กับดิฉันด้วยเถิด เมื่อเป็นเช่นนี้ ดิฉันจึงจะหลุดพ้นจากเปตโลกนี้ไปได้พระเถระเจ้าเหล่านั้น ได้ฟังคำวิงวอนของนางเปรตนั้นแล้ว เมื่อจะอนุเคราะห์นางให้พ้นจากสภาวะนั้น จึงเข้าไปบินดาบาดยังบ้านกุดุมพีนั้น เขาเห็นพระเถระเจ้าทั้งหลายแล้ว เกิดความเลื่อมใสศรัทธาตอนรับด้วยความเคารพยิ่ง นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่จะรับรองไว้ ถวายอาหารบินดาบาดอันประณีต พระเถระเจ้าเหล่านั้น จึงแจ้งเรื่องราวความเป็นไปนั้นแก่เขา แล้วให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานผลนั้น แก่นางเปรตตนนั้น ทันใดนั่นเอง นางเปรตนั้น ได้อนุโมทนาผลทานแล้ว เสวยทิพยสมบัติ ปราศจากความทุกข์ทรมาน จึงปรากฏกายแสดงตนอันมีผิวพรรณวันณะงดงามยิ่ง แก่สามีในราตรีวันนั้น ต่อมาพระเถระเหล่านั้น เดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องราวความเป็นไป ที่ได้ประสบมานั้น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงยกเรื่องนั้น ขึ้นเป็นเหตุเกิดขึ้น แสดงธรรมแก่บริษัท ผู้พร้อมมูลกันอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารนั่นเอง ในเวลาจบเทศนา ประชาชนได้รับความสลดใจอย่างยิ่ง จึงพากันเว้นขาดจากความริษยาและความตนีพระธรรมเทศนานั้น ได้มีประโยชน์แก่ประชาชนด้วยประการชนิแล จบเรื่องนางเป็ดเคี้ยวกินลูกของตน ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ขอให้ท่านผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดี